สวัสดีครับนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปนะครับ ในคลิปวิดีโอที่แล้วเราได้เรียนเรื่องของการทำงานของคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับ ในบทนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องขององค์ประกอบของการทำงานของคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วย5หน่วยการทำงานนะครับ ซึ่งใน 5 หน่วยการทำงานเนี่ยเราจะได้เรียนรู้กันในบทนี้ว่าใน 5 หน่วยการทำงานเนี่ยในแต่ละหน่วยจะมีอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนใดบ้างที่จัดได้ว่าอยู่ในแต่ละหน่วยนั้นนะครับ มาเริ่มเรียนกันเลยครับ ครับ ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของอการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับ ซึ่งเขาจะแยกเป็นหน่วยการทำงานของคอมพิวเตอร์ออกเป็น5หน่วยนะครับก็คือ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลข้อมูล หน่วยแสดงผลข้อมูล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และหน่วยสุดท้ายคือหน่วยสื่อสารข้อมูลนะครับคราวนี้เรา จะมาทำความรู้จักกันว่าในแต่ละหน่วยเนี่ยประกอบไปด้วยอุปกรณ์อะไรบ้าง ที่จัดอยู่ว่าอยู่ในหน่วยทั้ง 5 หน่วยนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่เราควรจะรู้นะครับ เพื่อที่จะได้ทราบว่าเราจะจัดอุปกรณ์ที่เราเห็นนะครับจัดอยู่ในหน่วยไหนบ้างนะครับ เริ่มที่หน่วยแรกนะครับ หน่วยรับข้อมูลก่อนนะครับหน่วยรับข้อมูลอุปกรณ์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือ คีย์บอร์ดครับนะครับคีย์บอร์ดก็จะมี 2 ประเภทนะครับ ก็คือคีย์บอร์ดแบบไร้สาย และคีย์บอร์ดแบบมีสายในปัจจุบันนี้นะครับ คีย์บอร์ดก็จะทำหน้าที่ในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยการพิมพ์แป้นสัมผัสเข้าไปนะครับนำข้อมูลเข้าสู่ระบบนะครับ ซึ่งคีย์บอร์ดแต่ละยี่ห้อนะครับก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะครับ ปกรณ์ชิ้นที่2นั่นก็คือเมาส์นะครับ เมาส์ก็จะแบ่งเป็นกัน2แบบเช่นเดียวกันนะครับก็คือเมาส์แบบไร้สาย แล้วก็เมาส์แบบมีสายนะครับทำหน้าที่ในการแอคชั่นคลิกนะครับนำข้อมูลการคลิกเลือกโปรแกรมหรือเลือกคำสั่งนะครับโดยการคลิกเข้าไปนะครับนั่นคือการทำงานของตัวเมาส์นะครับอุปกรณ์อินพุตัวถัดไปก็คือจอสัมผัสนะครับอจอสัมผัสเนี่ยจะเป็นได้ทั้งอุปกรณ์ Output นะครับ อุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์ Input หรืออุปกรณ์นำเข้าข้อมูลในตัวเดียวกันนะครับ โดยที่เราใช้มือเราไปสัมผัสหน้าจอเพื่อเลือกข้อมูลนั้นๆนะครับ เข้าสู่โปรแกรมนะครับ อุปกรณ์ตัวถัดไปก็คืออุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลที่เราใช้ควบคุมเกมนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าจอยสติ๊กนะครับก็จะมีด้วยกันหลากหลายหน้าตาแล้วแต่ ผู้ผลิตนะครับอุปกรณ์ยินพุตตัวถัดมานะครับก็คือปากกาสไตลัสนะครับที่เราเรียกว่าสไตลัสเพนนะครับอุปกรณ์นี้จะเป็นในลักษณะของการวาดนะครับวาดลายเส้นหรือเขียนนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลที่เขียนนั้นะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์ตัวถัดมาก็เป็นเครื่องสแกนเนอร์นะครับเป็นเครื่องที่ ที่เราเรียกกันว่าส่องกลาดวัตถุนะครับ แล้วก็นำข้อมูลแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลนะครับ เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับ ถัดมาเป็นอุปกรณ์เครื่องอ่านพวกสมาร์ทการ์ดนะครับอ่านสมาร์ทการ์ดที่บันทึกข้อมูลไว้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอีกเช่นกันนะครับ อุปกรณ์เครื่องอ่านบาร์โค้ดนะครับอาจจะเป็นบาร์โค้ด 3D 2D นะครับ นะจะเป็นอุปกรณ์ Input นะครับนำเข้าข้อมูลด้วยเช่นกันนะครับ หรือกล้องถ่ายรูปนะครับจะเป็นกล้องถ่ายรูปดิจิทัลหรือกล้องเว็บแคมนะครับต่างๆนะครับอุปกรณ์ที่รับรู้เสียงนะครับเพื่อนำข้อมูลเสียงเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ก็คือตัวไมโครโฟนนะครับโอเคนะครับนั่นก็คือตัว อุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์นำเข้าข้อมูลนะครับหน่วยถัดมาเป็นหน่วยประมวลผลข้อมูลนะครับ ก็คือมีอุปกรณ์ชิ้นเดียวนะครับ ก็คือเป็น CPU นะครับ CPU ก็จะมีรูปร่างหน้าตานะครับ เป็นเจเนอเรชันของเขานะครับ โอเค ครับถัดมาเป็นหน่วยแสดงผลข้อมูลนะครับ หน่วยแสดงผลข้อมูลก็จะมีอุปกรณ์ประกอบไปด้วยหลักๆ ที่เราเห็นกันอยู่ก็เป็นจอภาพนะครับ ปัจจุบันก็จะมีเป็นแบบ LED นะครับ จอภาพ LED และ LCD นะครับ ถัดมาจะเป็นเครื่องปริ้นนะครับ เครื่องพิมพ์หรือเครื่องปริ้นนะครับมันจะแยกก็เป็นเครื่องปริ้นเลเซอร์ เครื่องปริ้นพลอตเตอร์ เครื่องปริ้นอิงเจ็ตนะครับ สามารถที่จะ พิมพ์เอาออกมาในรูปของกระดาษนะครับตัดมาอุปกรณ์เอาพุทเสียงนะครับอุปกรณ์ส่งออกเสียงก็หนีไม่พ้นตัวนี้ตัวเดียวนะครับ ก็คือลำโพงนั่นเองนะครับโอเคนะครับ นั่นคือในส่วนของอุปกรณ์เอาพุทนะครับหรือหน่วยเอาพุทถัดมาเป็นหน่วยจัดเก็บข้อมูลนะครับ ประกอบไปด้วยชิ้นแรกนะครับก็คือ ที่เราเรียกว่าหน่วยความจำชั่วคราวนะครับก็คือหน่วยความจำหลักเช่น RAM นะครับ RAM นี่คือหน้าตาของ RAM นะครับแล้วก็หน่วยความจำที่เราเรียกว่า ROM นะครับเป็นหน่วยความจำหลักของตัวระบบนะครับ ซึ่งตัว ROM เนี่ยปัจจุบันที่เรามาใช้กันก็คือตัว Handy Drive หรือ SD Card พวกนี้จะจัดอยู่ในประเภทของ ROM นะครับ ถัดมาเป็นหน่วยความจำรองนะครับ จัดเก็บข้อมูลได้ถาวรนะครับ ที่เรารู้จักกันคือฮาร์ดดิสนะครับฮาร์ดดิสก็จะมีรุ่นใหม่ๆ ที่เราเรียกว่า SSD นะครับฮาร์ดดิสที่มีความเร็วค่อนข้างสูงหรือจะจัดเก็บข้อมูลลงแผ่น CD หรือ DVD นะครับนะครับ นั่นคือส่วนของอุปกรณ์จัดเก็บนะครับ ถัดมาเป็นหน่วยสุดท้ายก็คือหน่วย communication unit คือหน่วยสื่อสารข้อมูลนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนที่เราเรียกกันว่าอันดับแรกก็คือแลนการ์ดนะครับ แล้วก็อุปกรณ์ตัวที่ 2 คือโมเด็มอันดับที่ 3 ก็คือตัวการ์ด Wi-Fi หรือตัว Wi-Fi นะครับ หรืออุปกรณ์บลูทูธนะครับชิ้นส่วนเหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลงข้อมูลนะครับ รับส่งข้อมูลนะครับ ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นเข้ามาสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับโอเคนะครับและนี่คืออหน่วยการทำงานของคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 หน่วยนะครับ ซึ่งก็จะแสดงให้เห็นแล้วว่ามันแต่ละหน่วยเนี่ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จัดอยู่ในหน่วยการทำงานของแต่ละหน่วยครับ ครับในคลิปวิดีโอนี้ เป็นอย่างไรบ้างครับ ในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของหน่วยของการทำงานของคอมพิวเตอร์ในแต่ละหน่วยว่า ในแต่ละหน่วยนี้ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้างนะครับ ซึ่งในแต่ละหน่วยที่เราเรียนรู้เนี่ยเราจะนำไปสู่ในบทถัดไปนะครับ ในเรื่องของการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในกระบวนการหรือขั้นตอนการประกอบคอมพิวเตอร์นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราได้นำความรู้จากบทเรียนนี้ว่า ในแต่ละหน่วยเนี่ยประกอบไปด้วยชิ้นส่วนอะไรบ้าง นำไปสู่การประกอบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งานครับโปรดติดตามนะครับในบทต่อไป